ประโยคคำถาม Avez-vous un bon de réservaton แปลว่าคุณมีใบจองห้องหรือเปล่า ประโยคคำตอบ Le voilà แปลว่านี่ครับคำว่า Le ใช้แทนคำว่า ใบจอง ภาษาฝรั่งเศสชอบใช้คำแทนคำนามที่เคยกล่าวมาแล้วเพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ แต่ภาษาไทยมักจะละไว้ในฐานที่เข้าใจ